อามคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเป็ดไปเที่ยวสวนมังคุดของย่าที่จันทบุรีค่ะ เอามังคุดมาฝากด้วยอุ้ย ขอบคุณมากเลยครับ พี่เป็ด เป็นคนดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ เนี่ยชมเกินไปแล้วค่ะว่าแต่มังคุดพวกนี้ก็ได้มาฟรีๆว่าแล้วเชียว วิแต่ว่าญาติเป็ดอะตอนนี้เขากลุ้มใจมากเลยนะคะ เพราะปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีค่ะ มังคุดก็ลูกเล็กลง ขายไม่ค่อยได้ราคา ทั้งทั้งที่ก็ใส่ปุ๋ยเต็มที่ทั้ง NPK เราด้วย บางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอก็ได้นะครับ โดยเฉพาะพวกธาตุอาหารที่เป็นอาหารเสริม ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการผลิดอกออกผลของพืชครับอ้าวแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอะคะ ไม่ยากเลยครับถ้าจะให้ได้ผลดีแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับ ก็ต้องให้อาหารเสริมแก่พืชทางใบครับ อย่างเช่นปุ๋ยคีเลตส่วนจะเป็นยังไงนั้น ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ พืชที่ขาดไมโครนิวทรีนต์หรือธาตุอาหารเสริม เช่นเหล็ก แมงกานีส โบรอน โมลิบดินัมทองแดง สังกะสี คอรีน หรือได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะแสดงความผิดปกติออกทางส่วนต่าง และส่งผลต่อผลผลิตของพืชด้วย นักวิจัยนาโนเทคสวทช จึงพัฒนาสารคีเลตซึ่งเป็นสารอินทรีย์ และเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชสำหรับฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ วิธีนี้ให้ผลดีและช่วยแก้ไขปัญหาการตกตะกอนและการสูญเสียธาตุอาหารเสริมทางดิน จากการเติมธาตุอาหารเสริมทางดิน ซึ่งพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยเมื่อฉีดพ่นสารคีเลตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายแล้ว พืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นนะคะ ว้าวว้าววาวโอ้โห ดีจริง ๆ เลยค่ะ เป็ดก็เพิ่งรู้นะคะว่านอกจากไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแล้ว ยังมีธาตุอาหารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อพืชอีกด้วย ถูกต้องแล้วครับ เพราะว่าหากดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้วนะครับ ก็จะทำให้พืชแคระแกรนให้ผลผลิตต่ำได้ครับ ดังนั้นนอกจากจะให้ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก NPK แล้วการเติมธาตุอาหารเสริมให้แก่พืชก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันเลยครับ ถ้าอย่างนั้นนะคะเป็ดต้องรีบไปบอกญาติค่ะว่าให้ระดมฉีดพ่นปุ๋ยคีเลตบำรุงต้นมังคุดให้ทั่วสวนเร็ว มังคุดนะคะ จะได้ลูกโตๆหวานๆขายได้ราคางามเออฉีดมากไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับ เอาแค่พอเหมาะดีกว่าครับ จะได้ไม่เปลืองด้วยครับ ได้เลยค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02548,000 หรือที่ Facebook n a s d a สวทชครับ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดี ๆ ทางวิทยาศาสตร์ กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้อง ว้าว ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ ว้าว วิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ